มื่อเข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Slides เราก็จะสามารถสร้างชุดนำเสนอใหม่ได้โดย คลิกเครื่องหมายบวกในช่อง blank เพื่อสร้างงานนำเสนอใหม่ แต่ถ้าหากต้องการใช้รูปแบบธีมสำเร็จหรือเทมเพลตก็ให้คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ หรือเลือกรูปแบบเพิ่มเติมที่ Template Gallery ซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะ แต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็น blank ก็จะปรากฏหน้าต่างหลักของ Google Slides โดยทางซ้ายมือจะเป็นโครงสร้างของชุดนำเสนอ และขวามือจะเป็นเอกสารในรูปแบบสไลด์ ซึ่งเราสามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอลงในส่วนของสไลด์ และสามารถเพิ่มสไลด์ เพื่อสร้างเป็นชุดนำเสนอได้